แปลกๆ มันแปลกๆ มันจ่ายแปลกๆ ไม่ใช่จ่ายแปลกๆแม่งไม่จ่ายไอเช็ดโคกเออ วันนี้พี่เอาทุนเลขสวยมาแล้วอย่าทำให้พี่ผิดหวังนะน้องชายนะทำตาบูปาอย่าทำให้พี่ผิดหวังนะ อุตส่าห์ทุนเลขสวยมาแล้วเนี่ย เอามาแก้เคล็ดเลยนะจัดมาจัดมาขอเข้าฟีสปงฟีสปินหน่อยก็ยังดีมา เอาหน่อยเว้ย ทำไมทรงมันเงียบเงียบเหงาวะเนื่อทำไมทรงมันเงียบเงียบเหงาวะเนี่ยอะไรวะหน้า อะไรวะหน้า ไม่ใช่อย่างนี้สิวะเพื่อน ที่คุยกันไว้ไม่ใช่อย่างนี้นะที่คุยกันไว้อะไปขอยากขยับไปเบ็ดสิบดีกว่า ผมว่าเบ็ดเก้าไม่ไหวผมว่าเบ็ดเก้าไม่รอดว่ะล้างกราฟกันนิดนึงก่อนนะครับเพื่อนนะ อุ้ยนี่ไงฟิสปินมาสองตัวแล้วขออีกตัวนึงขออีกตัวนึงไปเข้าฟรีเกม ขออีกหนึ่งตัวเท่านั้นไปเข้าฟรีเกมนะเพื่อนจัดมาฮึบมันไม่มาแม่งเอ้ยตัวเดียวเองเสียดายเสียดายปลาว่าไงปลาช่องแรกปูเข้าเฉยกูจะเอาปลาปูแม่งเข้าเฉยขอแบบไก่เต็มกราฟได้ไหมไก่ตัวแพงอะเต็มกราฟอะไก่ไก่เต็มกราฟนี่บอกเลยว่ารู้เรื่องอะ เอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนอย่าเงียบอย่าเหงาดิวะโหลโอ้โหแทบจะไม่แตกเลยเนี่ยเพื่อนแทบจะไม่แตกเลยนะถึงแตกก็แตกเบาเกินขอแบบจังหนับหน่อยได้ไหมขอหนักๆอ่ะขอแบบเต็มกงเต็มกราฟอะไรเงี้ยเข้าฟรียิ่งดีเลยเข้าฟรียิ่งดีเลยไปหลายๆใบกุ้งว่ายกุ้งสวยงามหลายๆไปเพื่อนไปต่อ ไปต่อดีวะอย่าหยุดอย่าย่อนดิเพื่อนอย่าหยุดอย่าย่อนดิวะ จัดมาจัดมาอย่างเงียบอย่างเหงา ก็ถ้าหากท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นเกมนี้นะเมื่อนะ สามารถตามผมมาในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับผม มีโปรลับให้ตลอดเช่นเคยนะครับเพื่อนอย่ามาเมนที่ปักหมุดเท่านั้นไม่มีเงินเด็ดแทงสิ้นนะครับเพื่อนนะระวังโดนโกงกันด้วยนะครับผมนะมาเฮ้ยทำไมมันเงียบมันเหงาจังวะเพื่อนน้ำเต้าปูปลาเนี่ยฮัลโหลมันจะเกลือไปแล้วเพื่อนมันจะเกลือไปแล้ว โหลเอาหน่อยเอาหน่อย ตัวแพงๆอะไม่ไม่แตกเลยไม่แตกแต่เจอะไรเนี่ย แตก แต่เจอะโหลไม่เอา ไปไปเบ็ดยี่แม่งเลยยัดเบ็ดยี่ต่อเลยแล้วกันสิบสเปนล้างกราฟไปนิดนึง ยัดเบ็ดยี่แม่งเลย แตกก็รวยแค่นั้นแหละ ไม่แตกก็หมดตูดนะเมื่อนะ หมดตูดเลยนะหมดตูดเลยนะไม่ใช่หมดตูดธรรมดาหมดตูดเลย จัดมาจัดมาโอ้โหทำไมมันเกลือจังวะเพื่อน เช็ดโคกเช็ดโคกอะไรวะหน้า อะไรวะหน้าอะไรวะหน้า อย่างนี้เริ่มไม่สวยแล้วอย่างนี้เริ่มไม่สวยแล้ว โอ้โหทุนเลขสวยไม่ได้ช่วยอะไรเลยวะทุนเลขสวยไม่ได้ทำให้แตกสวยขึ้นนะเมื่อนะอุ้ยอุ้ยดอกนี้เต็มกราฟอยู่นะอุ้ยดอกเมื่อกี้เต็มกราฟเลย เช็ดเคหายหมดกราฟเลย แต่แตกโคตรเบาอะไรวะหน้าโอ้โหกูนึกว่าจะแตกแรงไงเช็ดโคกเอ้ ยังไม่เท่าไหร่วะยังไม่เท่าไหร่ฟีสปินมันจะไม่เข้าจริงเหรอ เมื่อนฟรีสปินอะถามจริงกูหมุนมานานแล้วนะหมุนมานานพอสมควรแล้วยังไม่เข้าเลย มีมีมาจะเข้าให้กูแค่ครั้งเดียวเอง เอาหน่อยเว้ยเออปลามากุ้งไงกุ้งกุ้งจัดมากุ้งสวยงามไหลๆไปเพื่อนไหลต่อไหลต่อแบบอย่าหยุดดิวะอย่าเพิ่งหยุดดีไปต่อยนิดนึงก็ได้ ไม่ไหวแล้วขอยัดยัดเป็นห้าสิบแม่งเลยแล้วกันเพื่อนโอ้โหหัวร้อนแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้เริ่มเดือดเริ่มร้อนแล้วนะแล้วเป็นคนอารมณ์ร้อนยังไงประเด็นเนี่ย ฮาวไงฮาวจัดมา มันต้องแตะให้กูบ้างแหละจริง มันต้องแตะให้กูบ้างแหละ ถ้าฟรีสปินเข้านะมึงบอกเลยว่าเกมพลิกถ้าฟรีสปินเข้าเมื่อไหร่บอกเลยว่าเกมพลิกนะเมื่อนะ จัดมาแจมแจมจัดมาแจมแจมไอ้เขียวช่องแรกไม่มา เอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนฟรีสปงฟรีสปินมันอยู่ไหนหมดวันโอ้โหกุ้งช่องแรกไปไหนอ่ะ ไม่ขาดช่องเดียวตลอดฟิสปินนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วจังหวะนี้มาแล้วเพื่อนจังหวะนี้ฟิสปินมาแล้ว2ตัวขอยตัวหนึ่งเท่านั้นนะเขายาเข้าเย็นนะมึงเขายาเข้าเย็นเหลือเกินในเช็ดโคกอ้าวหมุนเพลินเรียบร้อยหมดอีกแล้วกูเหลือ 10 บาทสุดท้ายมา 10 บาทจะพิกเกมเปล่ามับเฮ้ยยังได้อยู่วะยังได้อยู่วะยังได้ 5 บาทมาอยู่วะยังได้ 5 บาทมาอยู่นิดนึงวะจัดไปให้หมดเลยกันไปมึงเอาไปให้หมดเลยไป